กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ มักจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนได้แก่ การต้อนรับนักท่องเที่ยว การทำกิจกรรมท่องเที่ยว และการประชุมเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมท่องเที่ยว ในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดคือ ขั้นตอนแรกการต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ การจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในขณะที่นักท่องเที่ยว เที่ยวชมสถานที่ โดยมีรายละเอียดคือ เจ้าของสวนจะมีการกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวในสวน หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น เช่น ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน และได้ทำกิจกรรมแบบชาวสวน เช่น การเพาะกล้า การปลูก การดูแลรักษา หรือการเก็บผลผลิตต่างๆ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่นั้นๆ ต้องพูดถึงความจำเป็นและการดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากกิจกรรมท่องเที่ยวบางอย่างอาจจะเกิดอันตรายได้ ควรกำชับให้นักท่องเที่ยว ดูแลในเรื่องของเครื่องแต่งกายให้รัดกุม เหมาะกับการเดินสวนหรือการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวมรองเท้าที่ช่วยให้เดินตามพื้นสวนได้สะดวก แต่งกายด้วยชุดรัดกุม พื่อไม่ให้เสื้อผ้าไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ระหว่างทาง รวมไปถึงการชี้แจงวิธีการเดินตามเส้นทางท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบว่าสภาพเส้นทางนั้นเป็นอย่างไร จุดใดบ้างที่มีความลาดชัน หรือมีอันตรายที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยว เดินทางออกนอกเส้นทางที่กำหนด ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ เพราะไม่ได้เตรียมเส้นทางนั้นไว้สำหรับการเดิน รวมทั้งต้องระมัดระวัง พืชหรือต้นหญ้าที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือสัตว์มีพิษต่างๆ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการทำกิจกรรมท่องเที่ยว เป็นการพาเดินตามเส้นทางท่องเที่ยวในสวนหรือในสถานที่นั้นๆ โดยมีเจ้าของหรือตัวแทนเป็นผู้นำเที่ยวตามจุดต่างๆ รวมถึงการสาธิตกิจกรรมทางการเกษตร เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับการฟังบรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับสวนกิจกรรมการท่องเที่ยวในสวน และการจัดการด้านความปลอดภัยในเบื้องต้นแล้ว ต่อมาจะเป็นการทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เป็นภาคสนาม โดยมีเจ้าของสวน วนเป็นผู้นำชมตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีป้ายต่างๆ บอกจุดที่จะต้องทำกิจกรรม เช่น จุดเพาะกล้าหรือสาธิตการขยายพันธุ์ จุดสาธิตการเก็บเกี่ยว จุดสาธิตการเก็บผลผลิตต่างๆ โดยตลอดเส้นทางของการท่องเที่ยวนั้นจะมีป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยไว้ตามจุดที่เหมาะสม ำหรับจุดต่างๆ ที่เจ้าของสวนควรพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม อาจจะเรียงลำดับในการเรียนรู้คือลำดับที่ 1 เป็นการชมแปลง ที่ใช้ในการเพราะหรือการขยายพันธุ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว และเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ ลำดับที่ 2 คือการเดินหรือ นั่งรถชมสวน กิจกรรมนี้จะเป็นการพาเที่ยวชมสวน ประกอบกับการบรรยายลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของสวน โดยเจ้าของสวนหรือเป็นผู้นำทัวร์ลำดับที่ 3 ชมการสาธิตวิธีการเก็บผลผลิต เช่น การเก็บผลทุเรียน ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ และทักษะที่ต้องฝึกฝน ส่วนการสาธิตการปอกทุเรียนที่ถูกวิธี หากต้องมีการให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำกิจกรรมนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวของเราได้ ลำดับสุดท้ายเราอาจจะเป็นการชมการสาธิตการผลิต หรือการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตร ถ้าเป็นผลผลิตที่รับประทานได้ ก็ควรมีการวางสินค้าตัวอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม หากนักท่องเที่ยวถูกใจในสินค้า ก็สามารถซื้อเป็นของฝาก ในที่ซุ้มแสดงสินค้า หรือผลิตภัณฑ์การเกษตร สินค้าที่จำหน่ายนั้นควรที่จะติดวันหมดอายุหรือว่าวันที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน สินค้าที่ระลึกบางชนิด อาจต้องบรรจุในกล่อง หรือห่อที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สะดวกในการขนย้ายแล้ว ยังดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย ขั้นตอนที่ 3 คือขั้นตอนของการประชุมเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมท่องเที่ยว เป็นการประชุมสรุปหลังจากที่นักท่องเที่ยวนั้นได้ทำกิจกรรมเต็มรูปแบบ ในรูปแบบต่างๆ และทุกคนได้รับความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวนี้ อาจถือได้ว่าเป็นการพักผ่อนก่อนการเดินทางกลับ กิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวที่ควรมีการพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หรืออาจเป็นการตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ในเรื่องที่นักท่องเที่ยวต้องการทราบ โดยกิจกรรมนี้เราจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที มีการประเมินผลและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และอาจเป็นการประเมินการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวได้ระดับหนึ่ง